หวานเนี่ยสายธรรมชาติ ผิวหน้าของหวานวันนี้ก็ธรรมชาตินะคะเพื่อนๆ เปิดหน้าโชว์ผิวสวยได้ไม่อายใคร เคล็ดลับหน้าขาวใสไร้ฝ้ากระ จุดดังดำของหวานน่ะหรอ เพราะว่าหวานเลือกใช้ PN Botanic by ศาสตราจารย์ ดรพรงามตัวนี้เนี่ยแหละค่ะสำหรับตัวแรก Phyto Nutrient Facial Whitening Skin Radiant and Brightening สำหรับตัวนี้นะคะเขาเป็นเดย์ครีม มาพร้อมกับเนื้อครีมสีขาวเกี่ยง่ายไม่เหนียวเนอะหนะที่สำคัญเขาเนี่ยซึมซับเข้าสู่ผิวของเราได้ดีมากๆเลยค่ะ มีดิเลนติโกสารสกัดจากต้นอ่อนสวีทการ์เดนเคสที่จะช่วยเราในเรื่องของการลดรอยจุดด่างดำแห่งวัยต่างๆ รวมไปถึงฝ้ากระรอยสิวด้วยค่ะ มีแนโนไวท์คอมเพล็กซ์ช่วยทำให้ผิวของเราดูขาวสว่างกระจ่างใส สารสกัดจากดอกข้าวช่วยปรับสมดุลให้ผิวของเราเนี่ยนุ่มชุ่มชื่นไม่แห้งก้านมีว่านหางจระเข้ช่วยบรรเทาอาการแสบร้อนอักเสบทำให้สิวแห้งไว แล้วก็ช่วยสมานแผลเป็นจากสิว นอกจากนี้เขายังมี Extra Virgin Olive Oil ซึ่งเข้ากับผิวของเราได้ดีมาก ๆ เลยค่ะ เพราะโครงสร้างคล้ายกับน้ำมันหล่อเลี้ยงผิว ช่วยเราในเรื่องของการป้องกันรังสี UV มีวิตามิน E วิตามิน A ช่วยในเรื่องของการต่อต้านอนุมูลอิสระได้ด้วยนะ ตัวนี้คือไฟโตนิวเทียมเฟเชียลไวท์เทนนิ่งเจลค่ะเพื่อนๆ ก็เป็นสูตรเดียวกันสารสกัดหลักเดียวกันเลยนะคะ เป็นลูกรักของหวานเลยค่ะ เพราะว่าเขาเป็นไนท์ครีมมาพร้อมกับเนื้อครีมสีขาวให้ความนุ่มชุ่มชื่นกับผิวได้ดีมาก ๆเลยค่ะ เขาเนี่ยช่วยลดปัจจัยที่ก่อให้เกิดการผลิตเมลานิน ซึ่งทำให้เกิดฝ้ากระจุดด่างดำต่างๆ ค่ะเพื่อนๆ และเขาเนี่ยผลิตมา for all skin นะคะเพื่อนๆ สามารถใช้ได้กับทุกสภาพผิวค่ะ หรือใครที่บอกว่าผิวบอบบางแพ้ง่ายเนี่ย ตัวนี้ไม่ต้องกังวลเลยนะคะ ทั้ง 2 ตัวเนี่ย หวานใช้เอง แล้วก็ดีจริงๆ วันนี้หวานเลยกล้าเอามาบอกต่อเพื่อนๆนะคะ แล้วถ้าถามหวานว่าทำไมหวานถึงเลือกใช้ไฟโตนิวเทรียนของ PN Botanic เนี่ยเพราะว่าเขาเป็นสารสกัดจากธรรมชาติค่ะ แล้วก็ไม่มีสารสกัดอันตรายใดๆเลย ไม่มีส่วนผสมของสารเล่งขาว สารปลอดสเตียรอย ไม่มีส่วนผสมของสี พาราเบน น้ำหอม แล้วก็แอลกอฮอล์ด้วยค่ะรักเลย อ๋อ ลืมบอกไป คุณแม่ตั้งท้องก็ใช้ได้นะคะ ต้องขอขอบคุณศาสตราจารย์ ดรพรงามที่ช่วยคิดค้นของขวัญจากธรรมชาติเพื่อผิวสวย กับไฟโตนิวเทียนจาก PN Botanic ค่ะ